ข้อต่อมาก็จะเป็นการแทรกรูปร่าง หรือว่าเชฟนะครับในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013สำหรับรูปร่าง นับว่าเป็นวัตถุที่ชุดโปรแกรมได้เตรียมมาให้สำหรับใช้ในการตกแต่งงานนำเสนอให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยจะมีรูปแบบให้เลือกที่หลากหลายนะครับ อย่างเช่นเส้นในลักษณะต่างๆ รูปทรงใน รูปทรงเลขาคณิต ตัวผังงาน หรือว่าปุ่มต่างๆนะครับ แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับ สำหรับการเพิ่มรูปร่างนะครับ เราก็สามารถที่จะทำได้ดังนี้นะครับ เริ่มต้นก็ไปคลิกที่แท็บเมนู insert อ่า insert ด้านบนตรงนี้นะครับ insert นะครับ จากนั้นก็คลิกเลือกตรง shape ตรงนี้นะครับทดลองคลิกดูก็จะมี มาให้เราเลือกหลากหลายนะครับ ก็ยกตัวอย่างเดี๋ยวจะแทรกก้อนเมฆนะครับ ก็ทำการคลิกเลือกอรูปร่างที่เราต้องการแทรก สังเกตตรงเมาส์นะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวกสีดำนะครับ วิธีการก็ให้เราคลิกตรงพื้นที่ว่างๆจากนั้นก็ลาก แล้วก็ปล่อยนะครับเมาส์ก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิม เราก็จะได้ รูปร่างที่เรา ต้องการนะครับทดลองแทรก เราสามารถที่จะกดปุ่มชิปนะครับกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ลากเพื่อให้มันคงสัดส่วนของตัวรูปนะครับสังเกตรูปหน้ายิ้มตรงนี้เห็นไหมครับมันจะกลม แต่ถ้าเราไม่กดปุ่มชิปค้างไว้ เห็นไหมครับ อ่า ก็จะปรับได้ตามต้องการ แต่ถ้ากดชิปค้างไว้ อ่า ก็คือจะเป็นการขยายโดยคงรูปทรงเอาไว้ทดลองสร้าง ามารถเปลี่ยนสีได้ เราก็สามารถที่จะเลือกสร้างเชฟได้ตามต้องการนะครับ